Thank you. ชการจังหวัดอุดรธานี นายสาโรจแสงอรุณพลโททวัฒสุขปลังผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ หลังจากนั้นแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระพลาที่ประทับนะคะ ในวันนี้ท่านนายรัฐมนตรีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านรองนายรัฐมนตรีนายสนั่นขจรประสาทนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีนายองค์อาจกล้ามไพบูลและท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุวิทย์คุณกิติ ก็ได้มาร่วมรับเสด็จด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่เมนเพื่อทรงทอดพระไตรสิบไตรที่จิตกาทานรอบโกรธศพค่ะ เป็นลำดับต่อไปนะคะสำหรับโกรธของหลวงตามหาบัวนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกรธให้แก่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนิน ขึ้นเมนนะคะ การก่อสร้างเมนชั่วคราวนี้ถือเป็นการก่อสร้างเมนเป็นรูปทรงกลมเปิดโล่งค่ะ ปรับยกพื้นเล่นระดับเป็น 3 ชั้นนะคะ ตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวโดยรอบทั้ง3ชั้น ด้านบนสุดเหนือฐานชั้นที่ 3 จะเป็นจิตกาทานสำหรับวางหีบบรรจุศพหลวงตามหาบัวและเหนือจิตกาทานก็จะมีกรดขนาดใหญ่กางกั้นอยู่ด้านบน แล้วก็มีทางลาดกระบาดเชื่อมต่อไปถึงศาลาหลังใหญ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะ ส่วนการปรับระดับพื้นดินตรงจุดที่สร้างเมนชั่วคราวก็มีการปรับยกพื้น เป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ยกระดับ3ชั้นเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมนแล้วนะคะจะทรงทอดพระไตรสิบไตรที่จัดกาทานรอบโกดศพค่ะสำหรับพระไตรที่พระราชทานทอดในวันนี้นะคะมีพระสงฆ์ที่ได้กราบนิมนต์พิจารณาพระไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาโบยนสัมปันโน อดีตเจ้าอาวาสวัดเกศรศิลปุลวัดป่าบ้านตากนะคะ พระไตรที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทานก็คือ มีผู้รับพิจารณาพระไตรก็คือ สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศาราม สมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหาร พระพรมุนี วัดราชบพิสถิตมหาสีมารามพระธรรมวราพรวัดเครือวันวรวิหารค่ะ และพระไตรที่กราบกราบนิมนต์พระราชาคณะพระราชาคณะ และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พิจารณาพระไตรพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถนะคะ ประกอบไปด้วย พระพรหมจริยาน วัดยานนาวา พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุพระธรรมบัณฑิต วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษพระธรรมดิลก วัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นนะคะพระยานสิทธิธาสิทธาจารย์ วัดสามัคคีอุปถัมภ์จังหวัดน้องคายค่ะ เป็นพระไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่กราบนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พิจารณาพระไตรพระราชทานนี้สิบไตรด้วยกันค่ะ พระสงฆ์สิบรูปจะบังสกุล ชาคณะ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งสิบรูป ได้พิจารณาพระไตรพระราชทาน และได้สวดบังสกุลเรียบร้อยแล้วนะคะ ลำดับนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงหยิบกระทงเข้าตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงงานพระราชพิธีวางข้างโกรธศพ และทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทร์จากเจ้าพนักงงานพระราชพิธีทรงจุดไฟที่โคมตำรวจวัง ชูถวาย พระราชทานเพลิงชาวพนักงงานประโคมปีกลองชนะ สมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จพระราชดำเนินลงจากเมนไป ประพาพระราชอาลัยครับครับหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับได้เสร็จลงจากเมนนะครับจากนั้นไปนะครับพระสงฆ์นะครับที่มีอายุพรรษา40พรรษาขึ้นไปนะครับ ก็จะขึ้นวางไม้จิกนะครับซึ่งประกอบด้วย หลวงปู่บุญมีปริสุทโนวัดป่านาคุณอำเภอบ้นเผือจังหวัดบุดรธานีท่านพระภาวนาวิสุทธิเถนหรือหลวงพ่อแบนท่านนากโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอพุทธศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครหลวงปู่บนเพงเขมาพิระโตวัดถ้ำคุณเพงจังหวัดนุดรธาีหลวงปู่ลีคอสศลธโร วัดเกศรเจรคุณอำเภอหนองวัวสจังหวัดบุดรธานีหลวงพ่อปรีดาฉันทักโร วัดป่าดาบมิเวก จังหวัดหนองคายหลวงพ่ออุทัยสิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมยานสัมปันโนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระยานวิสิตหลวงหรือหลวงพ่อทอง วัดอโศการามจังหวัดสงขลาการหลวงพ่อประสิทธิ์บุญมากโร วัดป่าบุญใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อจันเรียนคุณวโรวัดถ้ำสหายจันนิมิตอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี หลวงพ่อมหาสมัยสุขสมโย วัดป่าพุทธรังสี นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียท่านพระครูพุทธิสารสุนทร หรือหลวงปู่ หรือหลวงพ่อบุญกู้อนุวัฒโน วัดป่า วัดพระศรีมหาธาตุพระครูดมยานโสพลหรือหลวงพ่อหลอ วัดถ้ำพวงอำเภอสองดาวสกลนคร หลวงพ่ออินทวายสันตุสโก วัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี พระโพธิญาณมุนีหรือหลวงพ่อเมืองวัดมัชิมาวาดอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์พระอาจารย์เชอรี่ อภิเกโต ประเทศแคนาดา วัดป่าบันตาอำเภอเมืองอุดรธานีท่านพระครูบริหารสมาธิคุณ หรือหลวงพ่อคำสด วัดป่าพันเพิ่มอำเภอดานูจังหวัดอุดรธานี พระอาจารย์คลาดคารุธรรมโม วัดถ้ำบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะก็จะมีครูบาอาจารย์ขึ้นถวายเพลิงจำนวน ากนะคะประมาณ 30รูปนะคะในลำดับนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จขึ้นสู่เมนนะคะโดยรถเข็นที่นั่งนะคะเพื่อที่จะทำหยิบทูบเทียนดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อจะพระราชทานเพลิงหลวงตามหาบัวใานสัมปันโนนะคะ สำหรับโครงการช่วยชาติที่หลวงตามหาบัวได้นำรวมจิตใจของประชาชนคนไทย บริจาคทองคำเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำเข้าคลังหลวงช่วยกอบกู้สถานการณ์ของประเทศนั้นนะคะ ได้มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานด้วยนะคะโดยหลวงตามหาบัวนั้น ตั้งเป้าที่จะระดมทองคำเข้าคลังหลวงให้ได้ทองคำน้ำหนัก 10 ตันหรือ 10,000 กิโลกรัม และเงินดอลลาร์ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐนำเข้าท้องพระคลังหลวง บัญชีฝ่ายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นทรงทำรอง และเพิ่มทุนพระคลังหลวงให้แน่นหนามั่นคงมีศักยภาพเป็นศักดิ์ศรีและหลักประกันประเทศชาติในอนาคต และโครงการนี้ก็ได้สมดังเจตอารมณ์ของหลวงตาแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ได้ทรงวางดอกไม้จันทร์ที่หีบศพของหลวงตามหา พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณนะคะ ช่วยชาติของหลวงตามหาบัวยนันสัมปันโนจะเปิดรับบริจาคมาจนตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2541 จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2553 ก็ได้มีการนำเงินเข้าคลังหลวงแล้ว 15 ครั้ง นับรวมทองคำและดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงไปแล้วทั้งสิ้น ทองคำ 967 แท่งน้ำหนัก 12,087.50 กิโลกรัม ดอลลาร์ และ รวมดอกเบี้ยด้วยนะคะ รวมถึง1 3 1803ขออภัยค่ะ 1803 600ดอลลาร์สหรัฐค่ะทำมในบรรยากาศที่ประกอบพิธีในขณะนี้นะครับ ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิ พระมหากรุณาธิคุณนะครับอยากล้นพ้นนะครับที่พระสนิกรนะครับทุกูเหล่านะครับได้ชมพระบารมีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้รับพระราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านเสด็จในงานพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้นะครับทำให้พระสนิกรทุกูเราได้ชมพระบารมีนะครับของพระองค์ท่านนะครับ ำหรับพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักณอัครราชกุมารีนะคะได้ประทับร่วมในเหตุการณ์โดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและเพื่อเพลินของตามหาบัวอย่างสูงสุดทีเดียวนะคะในฐานะที่เป็นศิษย์และเป็นบุตรบุญธรรม เป็นพระจริยบัตรที่งดงาม และประทับใจแก่ทุกท่านที่ได้พบเห็น แล้วก็ประชาชนเองก็ได้นึกถึงพระกตัญญูตาที่คุณนะคะโดดเด่นลึกซึ้งและถึงจิตใจที่เป็น เป็นคติเป็นแบบอย่างให้แก่พระสกนิกรดำเนินตามรอยพระจริยวัตรต่อไปค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศล ทุกวันนะคะ ในช่วงงานของหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้ก็จะมีประชาชนพุทธศาสนิกชน รวมถึงศิษยานุศิษย์ที่ได้มาร่วมในพิธีนี้จำนวนมากแล้วก็หลายวันมาแล้วนะคะ ขณะนี้ก็มีพระพิสุสงนะคะ กับเป็นนี้ก็จะมีพระมหาเถระผู้ใหญ่นะครับที่มีอายุพรรษานะครับ40พรรษาขึ้นไปนะครับขึ้นวางไม้จิกนะครับเพื่อน้อมบูชาคุณพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวจิรสัมพันุนะครับในช่วงนี้ ก็อย่างที่กราบเรียนนะครับว่าการวางดอกไม้จิกนะครับกับดอกไม้จันนะครับจะมีความแตกต่างกันตามความเชื่อถือของโบราณกาลนะครับถ้าเป็นไม้จิกนั้นนะครับอติที่ออกมานั้นจะมีความขาวนะครับ ความสวยของอตินั้นจะมีความเด่นชัดนะครับมากกว่าไม้จันทร์ สำหรับงานศพของหลวงตานี้นะคะ งานนี้ก็ถือว่าไม่มีมหรสพรื่นเริงบันเทิงใด ๆ ไม่มีการเรียราย ไม่มีการซื้อการขาย ไม่มีการเช่าบูชาวัตถุมงคลการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เมนพิธีทำด้วยความเรียบง่ายเพียงพูนดินให้สูงและก่อเตา ตามแบบที่หลวงตาได้เคยจัดทำไว้ที่หน้าศาลานอก ด้านบนมีกรดไม่มีการประดับประดาอะไรมากมายเรียบง่ายไม่หรูหราฟุ่มเฟือย เพื่อให้เป็นไปตามปฏิปทาที่ท่านดำริไว้ค่ะครับก็อยากจะกล่าวเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าในระหว่างที่บำเพ็ญกุศลนะครับ ในระหว่างที่หลวงตาท่านหลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้วนะครับหลวงตาได้สั่งไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าไม่ให้มีการสวดพระพิธรรมนะครับ เพราะฉะนั้นระหว่างที่หลังจากที่หลวงตาได้ละสังขารนั้นก็จะมีเพียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับ แล้วก็ถวายเครื่องไทธรรมน้อมบูชาคุณนะครับ เป็นการทำบุญทำกุศลที่สิทธิานุสิทธิ์นะครับ จะได้แสดงความกตัญญูกตวิธีต่อผู้มีพระคุณนะครับครูบาอาจารย์นะครับเพราะต่อระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเป็นเดือนไม่มีการสวดไม่ทำใดๆทั้งสิ้นนะครับ จัดเตรียมไม้จิกไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงานเพื่อที่จะได้น้อมรับลึกถึงคุณของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนกันด้วยค่ะ ถ้าหากท่านผู้ชมที่เป็นศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนท่านใดนะคะได้ชมการถ่ายทอดสดยืนขณะนี้ ขอได้เรียนทุกท่านให้ทราบนะคะว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เดินทางมาที่วัดป่า บ้านตาดหรือวัดเกษรศิลคุณที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ ไม่ได้ร่วมเห็นเหตุการณ์เป็นส่วนหนึ่ง แต่ท่านได้ชมการถ่ายทอดสดและได้น้อมจิตใจนะคะตั้งจิตอธิษฐาน ภาวนา สังโฆสังโฆสังโฆได้ลำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงตามหาบุญในสัมปโนที่มีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นพระที่เป็นพระปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ ครับในวันนี้ก็เป็นวันที่สิทธิานุสิทธิ์นะครับได้มาแสดงความกตัญญูกตวิธีนะครับต่อผู้มีพระคุณหลวงตาพระมหาโพยนสัมปันโนนะครับเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนนะครับ หลายท่านนะครับคงอยากจะทราบว่าหลังจากที่มีการ ประชุมเพลิงแล้วนะครับอธิธาตของหลวงตาพระมหาบุญรังสัมปโนนั้นนะครับครูบาอาจารย์นะครับพระเถระสิทธิยานุสิทธิ์นะครับได้มีมติว่าจะแบ่งอธิของหลวงตาออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่1นนะครับจะเก็บไว้นะครับใส่พระกบทองนะครับเพื่อบรรจุหรือปฏิสานที่เจดีนะครับที่จะมีโอกาสสร้างในโอกาสต่อไป อีกส่วนหนึ่งก็คือจะมอบให้กับวัดนะครับในสิทธิานุสิทธิ์ของ หลวงตา พระมหาบุญญาณสัมปันโนโดยจะมอบให้เป็นส่วนรวมนะครับ ไม่ได้มอบให้เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลวงตานะครับ ท่านทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อส่วนรวมนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานผ้าไตรนะคะแล้วก็จะพัตพัตหารสามหาบ หรือว่าของหลวงใช่ไหมคะแล้วก็มีการเก็บอัฐิของหลวงตา ตามประเพณีที่กำหนดไว้นะคะอันนี้ก็เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะ ที่เฝ้ารอที่จะได้มาวางไม้จิกนะคะ เป็นการน้อมนำลึกถึงพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ ก็ปิดบรรยากาศนะครับที่สิทธยานุศิษย์นะครับ ได้มาพร้อมเพียงกันนะครับเพื่อน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ ในความโศกเศร้าเสียใจนะครับ ที่หลวงตาท่านละสังขารไป แต่ความปราบพื้นปิติยินดีนะครับก็คือทุกคนนะครับได้แสดงความกตัญญูกตวิธีต่อผู้มีพระคุณ นั่นก็หมายถึงว่าหลวงตาพระมหาวิญญาณสัมปันโนนั้นนะครับท่านเป็นผู้สืบสารพระพุทธศาสนานะครับนำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมาให้พี่น้องประชาชนทุกคนหลาย นะครับ ได้รับกันอย่างมีความสุขนะครับ ในขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะ ก็ได้รับไม้จิตนะคะขึ้นสู่เมน เพื่อที่จะวางไม้จิตที่จิตการธรรมของหลวงตามหาบัว พร้อมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีพลตรีสนันทจอมประสาทนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายองค์อาจคล้ามไพบูลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนายสุวิทย์คุณกิติค่ะ ที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัว ในวันนี้ค่ะ สำหรับพินัยกรรมของหลวงตาที่ได้ระบุไว้นั้นชัดเจนนะคะ ส่วนที่เป็นทองคำก็ให้ล้อมเป็นทองคำแท่ง ส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าสกุลใดก็ให้นำมาซื้อทองคำแท่งค่ะ ให้ตั้งคณะกรรมการจัดงานศพและดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะมรณภาพ และที่ได้รับบริจาคในงานศพด้วยนะคะ ซึ่งหลังจากที่มีงานศพหลวงตาในช่วงระยะเวลา 1 เดือนกับอีก 6 วันที่ผ่านมานี้นะคะ ก็ได้มีพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็มียอดบริจาคทองคำและเงินอีกจำนวนมากค่ะ สุรเกียรติเสถียรไทยนะคะ ท่านองคมนตรีค่ะคุณเอกสุรยุทธ์นะคะที่มาร่วมในวันนี้ด้วยค่ะพร้อมภรรยาค่ะบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะนับแต่นี้ค่ะลงตา ประชาชนชาวไทย ก็ได้รับฟังข่าวของหลวงตาทุกๆวันนะคะแล้วก็มีการร่วมในกิจกรรมของการทำบุญไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในช่วงเช้านะคะฟังเทศมีพระพิสุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์มาเทศนาในงานศพของหลวงตาทุก ๆ วันนะคะบรรดาพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาหลวงตาเดินทางมาพักค้างแรมเพื่อที่จะร่วมงานของหลวงตาทุกๆวัน ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็เดินทางกันมาค่ะ ในช่วงที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะมากราบศพหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนค่ะก็มันจะระเบียบเป็นอย่างดีนะคะ เนื่องจากแต่ละวันแต่ละวันนั้นมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาเป็นจำนวนมากทีเดียวในขณะที่ทางวัดเองนะคะ โดยคณะลูกศิษย์ลูกหา มีการนำสื่อสิ่งพิมพ์ มีการนำซีดี หรือแม้แต่ท่านหนังสือต่างๆนะคะมาแจกจ่ายให้กับที่มาร่วมงานไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ ครับก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนนะครับที่หลวงตานะครับ ท่านได้อบรมสั่งสอนสิทธิานุสิทธิ์นะครับมาโดยตลอดนะครับ ก็ขอเรียนเชิญชวนนะคะ พุทธศาสนิกชนที่เป็นสิทธิานุสิทธิ์หรือศรัทธาในคำสั่งสอนของหลวงตานะคะได้น้อมนำเอาคำสั่งสอนที่พูดถึงการรวมจิตใจของคนไทยไทยทั้งชาตินะคะไม่ว่าจะจะเป็นคนที่อยู่ในที่แห่งหนหนึ่งใดนะคะ ในภาพนี้คุณสรพสรพงษ์ชาตรีนะคะได้มาร่วมงานของหลวงตาและได้ร่วมบริจาคเงินร่วมกับโครงการของหลวงตาด้วยได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อที่จะก่อสร้างเมนชั่วคราวของหลวงตาด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่านะครับทุกอาชีพนะครับ ทุกชาติชั้นนะครับก็ได้มาพร้อมเพียงกันนะครับน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยังสัมปันโนนะครับ และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิรรักนอัครราชกุมารีนะครับองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินนะครับในครั้งนี้ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนับเป็นเป็นความปราบพื้นดีกินดีนะครับของพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับที่ได้ชมพระบารมีแล้วก็ได้มาน้อมนำน้อมบูชาคุณของหลวงพ่อ หลวงตาพระมหาบัวจนรสปุโนในครั้งนี้ครับ ครับอย่างที่กลาบเรียนนะครับว่า ปฏิปทาของหลวงตาพระมหาโพจิสัมปโนนะครับ เป็นปฏิปทาที่เรียบง่ายนะครับ เอาทำเป็นหลักนะครับ โดยปกติแล้วหลวงตาไม่มีพิธีรีตองนะครับ ถ้าเป็นงานการใด ๆก็ตามนะครับ จะไม่มีการไหว้พระรับศีลนะครับ หลวงตาท่านบอกว่าศีลอยู่กับตัวคนทุกคนแล้วนะครับ เพียงแต่รักษานะครับ ไม่ต้องซื้อต้องหานะครับศีลอยู่กับตัวเรานะครับ เพราะฉะนั้นปฏิปทาของหลวงตานั้นท่านให้เอาทำเป็นหลักนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนำเรียนก็คือปฏิปทาของหลวงตานะครับภายในวัดของท่านเองนะครับก็ถือว่าเป็นปฏิปทาที่เรียบง่าย ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับวัดป่าวัดตานั้นถือว่าเป็นวัดแบบอย่างวัดตัวอย่างก็ว่าได้นะครับกผก็คง รับนับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่หลวงตาท่านได้ละสังขารและก็มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่สิทธิานุสิทธ์นะครับที่จะได้กระทำก็คือการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนของหลวงตานะครับ ที่ได้มาที่หลวงตาได้แสดงอยู่เป็นประจำนะครับนำมาประพฤติปฏิบัติ ตรงนั้นแหละคือการแสดงความกตัญญูกตวิทีต่อผู้มีพระคุณนะครับต่อหลวงตาของเราครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับ เสด็จเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 ค่ะท่านการพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานกล่าวทรงพระใจในการสร้างความ ตลอดทางขอเชิญพี่น้องประชาชนกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 นะคะหลังจากนั้นจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศและเครื่องบินพระที่นั่งจะถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศและประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเจริญราชธานพระราชวังดุสิต เด็จพระราชดำเนินถึงเวลาประมาณ 19นาฬิกา35นาทีในวันนี้ค่ะ สนามนากำลังเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณวัดเกษรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะคะในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาบัวยนสัมปันโนณเมนชั่วคราววัดเกษรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์นะคะเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางค่ะ